คค่ะขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่คุณทุกคนในมือนี้น้ำเนาะค่ะมือนี้จะอยู่กับหนูนาลักปันสล็อตกันอีกเช่นเคย คือเก่าค่ะ สล็อตโลมาคุ้นหน่อยเนาะค่ะมือนี้เอามา 77 บาทเท่านั้นเนาะเออ เดี๋ยวตอนนี้เวลาเที่ยงคืนเนาะค่ะเดี๋ยวเขามาล้องเล่นสูตรเบิงว่ามันสียังเข่าอยู่บอสำหรับสูตร 10%ของเงินทุนกับเวลาเที่ยงคืนเนาะค่ะอ่ะโอเค ขออนุญาต ปรับไม่กันก่อนเลยเนาะค่ะ ตอนนี้ 77 บาทเดี๋ยวไส้6บาทเนาะอ่ะโอเค เทอร์โบแล้วกะออโต้สิบครั้งไปค่ะ โอเคค่ะ เปิดมาก็เอาเลยสวยงามโอ้โห36 บาทโคตรเอา เที่ยงคืนนี่หนูนะเออเล่นค่อนข้างดุเนาะค่ะ แต่ว่าส่วนมากนี่หนูนะจะไปเออลงตอนเศร้ามากกว่า เพราะว่าตื่นถึงอากาศใสเลยเนาะตอนเศร้าสวย 2 บาท โอ้โหมาแล้วว่ะคอมโบซีฟีสปินซีข้างเข่าแล้วเนาะค่ะ โอ้โห ฟีสปินซีข้างเข่ายังไวเลยหาสิบสองบาทค่ะ ออกฟีสปินนี่น่าจะได้ปรับใหม่เลยเนาะ ตอนนี้กะอ๋อร้อยหาสิบกว่าแล้ว โอเคมา บวก 2 บาท สวยงามหมายอีกองุ่น เฮ้ย โคตรเอา อันนี้เพิ่งแบบ อีกตั้งเจ็ดเทียเลยได้เนี่ยก็สิออกจากออโต้ แต่ก็ต้องรอเบื้องก่อนนะคะว่าออกจากออโต้แล้วมันสิเหลือพอร้อยหาสิบบอได้มา 60 บาท เนาะคะ่ะ ไปออโต้ต่อเลย สวยงามมาอีก 12 บาทองุ่นโต๊ะค่ะเฮ้ยโคตรเอา แนะนำเลยเนาะคะ่ะ เวลานี่เที่ยงคืนเนาะสามารถเอาไปทดสอบได้เนาะคะ่ะ โอเคมา เฮ้ย สวยงามค่ะโลเขาหากคุณใดมี่ตารางสูตรเอามาเทียบเวลาใดเนาะคะ่ะ ตารางสูตร เออ ตารางเพินว่าอย่างตารางเวลาเนาะ เอามาเทียบเบิงตะวันตารางเวลานี่เออมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไว้เนาะ ประมาณนาทีสองนาทีนี่มันก็หายแล้วเชียร์สามสิบบาทมาว่ะ เฮ้ยมาอีกสองบาท โอเคร้อยหาสิบบาทร้อยหกสิบเอ็ดเลย อ่ะ ไปปรับไม่ เนาะค่ะ เป็นสิบห้าบาท อ่ะ เทียบไปค่ะ โอเค สวย30บาทสำหรับผู้ใดที่สนใจอยากเล่นเนาะคะ่ะ อยากเล่นตามหนูนากะขอแนะนำไว้ก่อนนะคะว่าการเล่นนังซี่มันมีความเสี่ยงเนาะคะ่ะกะให้เล่นแต่พอดีดีกว่าเนาะผู้ใดเล่นตามก็ต้องยอมรับความเสี่ยงน้ำโอ้โหแมนสิมางงแงว่าแบบเล่นพวกเขาเลยอ่ะกับบอแมนว่าหนูนะสิเล่นเขาร้อยเปอร์เซ็นต์กะมีได้มีเสียเป็นเรื่องปกติเนาะคะ่ะสำหรับเกมสล็อต โอเค เอาแต่พอประมาณกับพอหากมีเงินแบบ เหลือจริงเค่อยเอามาเล่น โอ้โหเก้าสิบบาทบอมแมนเอาเงินแบบเงินเก็บมาเล่นเนาะ เฮ้ย โคตรเอาว่ะ เที่ยงคืน เที่ยงคืนมาอยู่นะ สวยงามมาอีกนึงแถวเอางุนหาสิบบาท ที่หนูนะอยากแนะนำก็คือ หากสมมติว่ามีสูตรนะ หากมีสูตร ให้เล่นเทียบไปเลยเนาะค่ะ เอาสูตรมาเปิดเบิ้งแล้วก็ร้องเทียบเวลาที่หนูนะเล่นประจำเบิ้งก็ได้ เออ เวลาใดที่แบบเขาดีๆจะสามารถเอาไปเทียบได้เลยเนาะค่ะ โอเค บวกมา 200 บาทเชี่ยสามร้อยแล้ววะมาอีก เออแจกัน โอเคค่ะ บวกมาอีก 35 บาทขออนุญาตปรับไม่เป็น 30เนาะอ่ะ 10ข้างค่ะ 10ข้างเนาะ60 บาทมา60 บาทมาค่ะ โอเค เออ 70บาท อีกเจ็ดเทียนเนาะเดี๋ยวนะก็ขอฝากไว้น้ำแน่นนะค่ะกับช่องรักกันสล็อตหักชื่นชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่นานแล้วก็อย่าลืมกดเข่ากลุ่มเทเลแกรมเซียนพร้อมเนาะค่ะเขามีกิจกรรมให้เล่นกันซุมือ กิจกรรมยังกิจกรรมแจกเครดิตฟรีเนาะค่ะสามารถมาเอาเครดิตฟรีไปเล่นได้เลยถอนได้เนาะค่ะเออสวยงามโลมาว่ะเชี่ยโคตรเอา มีคนบอกว่าเล่นเอียงคือได้ถอนซุ้มืออ่ะ เคยเห็นม่าแม่นเคยเห็นเพิ่งเห็นคนมาเม่นเออกะอยากให้ร้องเขากลุ่มเทเลแกรมมาเนาะค่ะจะทีได้ฮูว่า มันมีคนถอนซุ้มืออีหลีถอนแบบ ถอนเบิดมือเล่นเบิดมือก็ได้ถอนเบิดมืออ่ะมันมีอีหลีเด้อคนยังสั้นอ่ะเออโอเคหกร้อยแล้วปรับเป็นหกสิบาทเนาะค่ะ สามารถเอาสูตรเนี่ยไปปรับใส่ได้ เออ เอาสูตรไปปรับใส่ได้ ปกติเราหนูนะที่เล่น 10%กับ เอ่อหาเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ส่วนมากนี่หลังๆว่านี่หนูนะไม่ค่อยได้เล่นหาเปอร์เซ็นต์ละรู้สึกว่าจนกว่ามันสิอัปเดตเออจนกว่าโลมามันสิอัปเดตเรามันมีอย่างเปลี่ยนแปลงไปอะ่ะเขาถึงจะได้ปรับสูตรอีกเทียนึง แต่บางเทียอัปเดตไปแล้วกะยังใส่ได้อยู่ เนาะค่ะ ก็ต้องร้องเบิงอีกเทียนึง แต่ว่าสำคัญที่สุดเลย เวลาแล้วกะเฮ้ยเชี่ยสามร้อยเอียงวะเอียงแตกว่าเมื่อกี้เบิงบ่ทันเฮ้ยโอ้โหเชี่ย โอเคหกร้อยเราได้นี่ เฮ้ยไม้อีกว่ะสวยงาม สวยงาม มาอีกแปดสิบโอเคอีกสี่สิบค่ะสิงโตเข่าม้าหกสิบบาท เฮ้ยฟีสปินหาข้างเข่าแล้ว เฮ้ย โคตรเอา มาแล้วค่ะฟีสปินหาข้าง โอเคมาลุ้นว่ามันจะถึงร้อยห้าสิบบอสวยงามร้อยแปดสิบอ่าโอเค เ่โอ้โหซี่รอยี่สิบบาท น่าจะได้หลายกว่านี้น่าจะได้หาช่อง เออ เสียดายว่ะ หลังงมานี่ไม่ค่อยได้เลย หาช่องไอพวกมุ้งขุด สิงโต ทหาร เออ ได้ยากเนาะ อ่าโอเค1่สิบาทเนาะค่ะ อ่ะโตเบิร์ดพอดีออโตไเบิ้วเดี๋ยวขออนุญาตปรับใหม่เนาะค่ะร้อยห้าสิบสิบเทียคือเก้าค่ะ อเค อ่ะโลมาค่ะ สวย โลมาเดี๋ยวต้องลองเบิ้งเนาะค่ะว่ามันสีเขาพวกฟันสิงโตหรือว่าฟีสปินอีกบอในไม่ในไม่นี่ในออโต้เนาะส่วนมากนี่พอกดเขาออโต้นี่บอฟันสิงโตกับฟีสปินฟีสปินเออฟีสปินจะมาโอเคโลมาโอ้โหเชี่ยเสียดายเสียดายว่ะ โโอ้หแม่ง โอ้ ประมาณเลยสวยหาราคหาสิบาทเลยโอ้โหหนาจะเป็นสีเขียวเนาะเมื่อกี้ อ่ะแจกันอีกครั้งนึง โอเค นั่นละ เห็นบอเนี่ยคอมโบซีมาแล้วฟิสปิน เอ้ย หาว่ะหามาว่ะหกเข่าสวยงามสิบเทียแล้วสิบเทียแล้ว โอ้โหเชี่ยหักโลกสามจากโลกเป็นมงกุฎนะ ในยี่สิบเทียโอ้โหโคตรเอาสิบเทียเนาะค่ะ เกือบเบิร์ดอะเบิ้งเดือหาลอยนึงอ่าโลสี่ช่อง อุ้ยเสียดายข้างล่างเพราะว่าเสียดายโลสามสามช่องข้างล่างเห็นเนาะเออโอเคแถวหนึ่งมาแน่สวยลอยหาซิปขอแถวหนึ่งแน่อุ้ยเสียดายว่ะแมงมาแต่แบบสิตลอดเลย ตลอดเลยนะโอ้โหบ่จ่ายเลยว่ะแถวหนึ่งบ่จ่ายเลย แถวหนึ่งบ่ได้เลย โอ้โหบ่ไห่เลยว่ะเสียดายอะแถวนึงไม่พอเขาเลยนะคะ หนูน่ดมาสองพันสามร้อยบาท อ่ะสองพันแปดเดี๋ยวเขากดต่อกันแล้วกันเนาะ หนูน่าว่ายังมันยังไปได้ต่ออยู่ แต่ว่าเมื่อกี้นี่ก้อนที่จะออกจากฟีสปิน เอ่อมันมันเหลือแค่ แค่หาลอยอะอาจจะดูดกะได้แต่กะต้องร้องเบิงก่อน แปลว่า แปลว่าไม่อ๋อโมเมนต์ใหม่ดิแปลว่าเวลาตอนเที่ยงคืนนี่จ่ายไม่ต่ำนะคะเที่ยงคืนจ่ายไม่ไม่ต่ำช่วงหาทุ่มหรือซีทุ่มวะซีทุ่มหรือหาทุ่มนะที่มันจ่ายที่มันจ่ายไม่สูงจำไม่ได้ไม่ได้จำไม่ได้อะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปร้องอีกเที่ยนึงจำไม่ได้ว่าช่วงเวลาไหนจ่ายไม่สูง ไม่จ่ายไม่หนักแต่ว่าอันนี้น่ะจะจ่ายไม่ต่ำเนาะเพราะว่าเนี่ย เห็นบอลเริ่มดูดแล้วเหลือพันสาม าสวยคอมโบซีมาว่ะเฮียเข่าคอมโบซีอีกแล้วมา โอเคค่ะฟีสปินซีข้างเนาะน่าจะใจไม่ตำเนาะเออหกร้อยห้าสิบบาทค่ะสะสมอีกสองเทีย เห็นบอบ่เข่าแล้วนี่อ่ะซีช่องเสียดายไว้ว่ะ เสียดายไว้สองช่องเมื่อกี้ น่าจะไปได้หลายกว่านี้เนาะไว้สองช่องเมื่อกี้ โอเคค่ะบวกมา1,200 บาท2พันหาอ่ะขอกดต่อ โอเคเจ็ดร้อยห้าสิบบาทโอ้โหสามพันหนึ่งร้อยทังไหนวะเมื่อเขาวะ ไม่ไม่สูงไม่นักนักนี่ก็คือ เริ่มแผ่วเนาะคะ่ะ ไปต้ออาจจะลำบากก็ได้นี่เพิ่งเห็นว่าลดลงเรื่อยๆเนาะคะ่ะลดลงเรื่อยๆ เลย โอ้โห ดูดนะนี่ โอเคร้อยหาสิบอ่ะองุ่นมาค่ะร้อยหาสิบเฮ้เชื่อโคตรดูดอ่ะโคตรดูดเลย โอเคมา ร้อยหนึ่งโอ้โห มาแบบนี้สวยงามค่ะหนึ่งพันหาร้อยหาสิบบาทอาอังุนอีกขออีก โอ้โห มามโอเคค่ะได้บิ๊กวินหนึ่งพันแปดร้อยหาสิบบาท เอาเป็นว่าหนูนะเอาซัมนี่กันแล้วกันเท่าไหร่สามพันเก้าร้อยยี่สิบหกบาท อ่ะ ทุ่มเจ็ดสิบเจ็ดบาทเนาะค่ะ รู้สึกว่าเอ่อช่วงหลังๆ พอขึ้นไม่นักร้อยหาสิบปุ๊บดูดเนาะค่ะ ช่วงเวลาเที่ยงคืนนี่เล่นไม่ต่ำๆดีกว่าเนาะผู้ใดที่มักเล่นแบบเอ่อทุนหน่อย ช่วงเวลาเที่ยงคืนเล่นจนฮอดอ่อไม่ประมาณจัก60 นี่กำลังดีเลยโอเคค่ะเดี๋ยวไหนนูนะกะขอฝากไว้น้ำแน่เนาะครับ ช่องรักปันสลอดหักชื่นชอบถูกใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นูนะน้ำแน่เนาะค่ะโอเคเดี๋ยวจังไหนมื้อนี้หนูนะกะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะพอกันไม่คลิปหนาเนาะค่ะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ